ับผู้เรียนทุกท่านในสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านได้เรียนรู้กับแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม การดำเนินธุรกิจพร้อมกับการแก้ปัญหาสังคม ในสัปดาห์นี้เราจะทำความรู้จักกับ เครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการแก้ปัญหาสังคม และนำไปสู่การสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ นั่นก็คือ Social Innovation หรือนวัตกรรมทางสังคม วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ ผู้เรียนจะทราบถึงที่มาและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาสังคม และการนำนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาสังคม และกระบวนการที่จะนำไปสู่นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อย่อยดังนี้นะคะ เริ่มจากศึกษาประเด็นปัญหาสังคมในปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง จากนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับนวัตกรรม กับการแก้ปัญหาทางสังคม ในส่วนของหัวข้อที่ 3 และ 4 ผู้เรียนจะได้เห็นตัวอย่าง และกรณีศึกษา นวัตกรรมทางสังคมเพื่อผู้พิการ รวมถึงนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายเราจะมาเรียนรู้กับ กระบวนการสร้างสารรค์ทางนวัตกรรม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติค่ะ ปัญหาสังคมคืออะไรคะ ปัญหาสังคมหมายถึง สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสมาชิกในสังคม เช่น สมาชิกในสังคมอาจได้รับความเสียหาย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือว่าทรัพย์สิน หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายไม่สงบในสังคม ซึ่งอาจจะขัดต่อระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติในสังคม ปัญหาสังคมก็คือสถานการณ์ที่สมาชิกในสังคมไม่ต้องการให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว สมาชิกในสังคมต้องการที่จะจัดการแก้ไข และกำจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปจากสังคมให้หมดสิ้น ในโลกใบนี้มีปัญหาทางสังคมต่าง ๆ มากมายที่รอการแก้ไข ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เช่น เด็กติดเกม เด็กแว้น เด็กเล่ร่อน เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เด็กที่ขาดโภชนาการที่ดี เด็กติดยา ปัญหาครอบครัว เช่น การใช้ความรุนแรงในครอบครัว หญิงที่ติดเชื้อ HIV จากสามี การตั้งครรภ์ในวัยเรียน หรืออาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม คนว่างงาน การขาดโอกาสในการทำงานของผู้พิการ หรือหนี้นอกระบบ ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนในสังคม เช่น พ่อค้าคนกลางหรือในทุนที่กดราคาเกษตรกร ปัญหาคนเล่ร่อน ปัญหาผู้อพยพผู้ลี้ภัย ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาวะโลกร้อน น้ำเสีย มลพิษ ภัยธรรมชาติ ขยะ หรือการขาดแคลนทรัพยากร สาเหตุของการเกิดปัญหาทางสังคม มีนักวิชาการทางด้านสังคมวิทยาได้มีการศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหาทางสังคมไว้หลายท่าน ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่สำคัญได้ดังนี้นะคะ 1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 2. ความไม่เป็นระเบียบของคนในสังคม และ 3. พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม ไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การอพยพย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว หรือการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของสังคม ในส่วนของความไม่เป็นระเบียบของสังคม หรือการที่เราไม่สามารถควบคุมสมาชิกของสังคม ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่กำหนดขึ้นมาได้ เช่น คนในสังคมอาจจะขาดการยอมรับยกย่องหรือศรัทธาในสถาบันพื้นฐาน การขัดผลประโยชน์กันของกลุ่มคนในสังคม บทบาทและหน้าที่ที่ขัดแย้งกัน กฎเกณฑ์ข้อบังคับปฏิบัติต่างๆ ของคนในสังคมที่อาจจะเกิดความขัดแย้งกัน ความคิดหรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม เช่น ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยค่านิยมทางสังคม ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น คนติดยาเสพติด อาจจะมาจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เขาเกิดการอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออาจจะมาจากจิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งทำให้ไม่สามารถบังคับจิตใจตนเองได้ มาถึงตอนนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมองเห็นภาพที่มาของปัญหาของสังคมแล้วนะคะ รวมถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาสังคมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่ระดับบุคคล ไปจนถึงระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งระดับโลก เช่นภาวะโลกร้อนเป็นต้น เป็นที่ถกเถียงกันนะคะว่า ปัญหาของสังคมนั้นใครเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็อาจจะนึกถึงเรื่องของสังคม เป็นเรื่องของรัฐบาล กลุ่ม NGO หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนในสังคม แต่เราก็ลืมไปว่า ปัญหาของสังคมนั้นจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินมหาศาลปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มที่รับผิดชอบกับการแก้ไขปัญหาสังคม ก็ไม่มีเงินที่จะนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน หน่วยธุรกิจในสังคม ที่เป็นหน่วยสามารถสร้างเงินได้เป็นจำนวนมหาศาลนั้น ก็ไม่ได้หันมาเหลียวมองปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น ความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาในสังคมจึงเกิดขึ้น และก็ทำให้เราเห็นว่า มันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนสักที คนที่สนใจในการแก้ไขปัญหาสังคมก็ไม่มีเงิน ส่วนคนที่มีเงินก็ไม่ได้ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาสังคม จากความล้มเหลวของการแก้ปัญหาทางสังคมที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าจริงๆ แล้วนั้น นอกจากคนที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสังคมแล้ว เราอาจจะยังขาดเครื่องมือที่สำคัญ ที่จะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาสังคมอย่างแท้จริง นวัตกรรมทางสังคมจึงเป็นตัวตอบคำถามตรงนี้ค่ะ ดังนั้นเมื่อทุกคนในสังคมตระหนักถึงการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคม รวมถึงถ้าหากปัญหาสังคมเกิดขึ้นมาแล้วนั้น เราจะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้าง เนื้อหาในส่วนถัดไป เราจะมาศึกษาการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า นวัตกรรม ให้ผู้เรียนอ่านบทความ 5อันดับสถานการณ์ทางสังคมที่รุนแรง ประจำปี 2558 ค่ะ จากบทความสถานการณ์ทางสังคม 10 เรื่องเด่น 10 เรื่องที่รุนแรงประจำปี 2558 ให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายที่มาของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว